เอาแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะ เรามาดูเออเกมสปินแพนกวินกันนะคะของค่ายพีจีนะคะไปดูสิตอนนี้เป็นโบนัสนะคะโบนัสสปินโบนัสรีสปินตอนนี้เรามีเออคูณ2นะคะ คูณ2แล้วก็ใจอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ โบนัสรอบนี้ อืมอืมเก้าคิวคูณสองมาแล้วนะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบเอาละโอ้ได้คูณเพิ่มละได้คิวเพิ่มอีก เกือบจะได้ใจเพิ่มอีกหนึ่งละโอ้โหมาแล้ว อันนี้คูณ3 420แล้วนะคะตอนนี้ โอ้โหได้ใจเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวดูซิรอบนี้จะได้เพิ่มเท่าไหร่ รอบนี้ไม่เสียนะคะ เดิมพันครั้งละร้อย ไม่เสียนะคะ เพราะว่าเป็นโบนัสนะคะโอ้โห ได้มาละได้ใจเพิ่มอีก โอ้โหไหนดูซิโอ้โหสามร้อยหกสิบคูณสามโอ้โห ตอนนี้ได้เป็นสี่พันกว่าแล้วนะคะอือหือ โอ้โห มาละคูณสิโอ้โห รอบนี้สองพันเจ็ดไปเลยเป็นหกพันแล้วนะคะ โอ้โหโอ้โหนีอ่ะได้ร้อยหกสิบโอ้โห ไหนไหนดูสิมาอีกมาอีกขออีกขออีกอืมแปดสิบนะคะแปดสิบคูณสี่สามร้อยยี่สิบโอ้โห ได้ใจเพิ่มอีก โอ้โหอือหือขออีกอ่ะขออีกอือคิว โอเค โอเค โอเค ตอนนี้เงินเพิ่มแล้วนะเงินเพิ่มจาก5,000กว่าเป็นหมื่นหนึ่งแล้วนะคะ โอ้โหเพิ่มไปแล้วนะคะหมื่นสองหมื่นสองสี่ร้อยแปดสิบแปด โอ้โหคูณสี่บวกอีกพันสอง โอ้โห โอ้โห คูณห้าเข้าไปแล้วตอนนี้ คูณห้านะคะหมื่นสามนะคะ ตอนนี้ โอ้โห คูณห้าอีกโอหได้อีกพันสอง โอ้โห ได้ใจเพิ่มอีก โอ้โห โอ้โห คูณห้าใจสี่ไอใจเหลือสี่นะคะ โอ้โห ขออีก ขออีก โอ้โห คูณห้าอ่ะได้อีกหกร้อย ได้อีกหกร้อยนะคะ ตอนนี้ เป็นหมื่นห้านะคะ โอ้โหไหนดูซิรอบนี้จะเหลือเท่าไหร่ รอบนี้จะเหลือเท่าไหร่รอบนี้จะได้เท่าไหร่ โอ้โหอาคูณห้าเอาได้อีกห้าร้อยออะหมื่นหกค่ะหมื่นหก โอ้โหหมื่นหก ขออีกขออีกนิดนึง โอ้โหเว็บนี้แตกแตกจริงนะแตกจริงแตกจริง ลูก้าเบ็ดแตกจริง โอ้โห รอบนี้หมื่นหกแล้วนะคะหมื่นหก โอ้โหยินดีต้อนรับสู่ลูก้า911 สมัครเว็บตรงทำยังไงฝากผ่อนไวเพียง5วินาที ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์สมัครใต้คลิป เป่าไม้ท่านกดสมัครตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP เสร็จแล้วให้ท่านสร้างรหัสพ i n 4ตัวเพื่อความปลอดภัยของท่าน ต่อไปให้ท่านกรอกชื่อและเลขบัญชี ข้อมูลต้องตรงกัน และเป็นความจริงเท่านั้น เสร็จแล้วให้กดยอมรับและกดถัดไป เรียบร้อยแล้วง่ายไหมล่ะครับ ขั้นตอนการสมัครของเรา แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้ว เรายังมีคาสิโนหลายค่ายที่สามารถให้ท่านเลือกเล่น เช่น Sexy Gaming SA Gaming Dream Gaming และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีในส่วนของสล็อตก็มีหลากหลายค่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PG Gaming Slot XO และค่ายอื่นอีกมากมาย หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามโปรโมชั่น หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง ที่ไลน์ ID ใต้คอมเมนต์ได้เลย